ครับสวัสดีครับ พบกับผมเป็นมาแล้ว กับเกม Kingdom Hearts เบ r ร์ y บายสลิปไฟนอลเมกนะครับ กับ พาร์ทที่ 9 ของเนื้อเรื่องอคอนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็จะมาที่โลกของพิทแพนนะครับ หรือเนเวอร์แลนด์นะครับ ไปกันเลยนะครับ リーターでもルールだからな宝の地図を一番に手に入れた君がリーダーだよろしくなリーダー探検隊だよお宝を探しに行くんだそれが宝の地図女の子を仲間に入れるのは反対だってどうして大勢の方が楽しいだろう 私にはやらなければならないことがあるのでこれはお返しします残念だけどルールは絶対だ宝探しは諦めるしかないなええー、仕方ありませんね少しだけお付き合いしましょうやった 私たちがいる場所はこここの印の場所に宝があるようですねいいから早く行こうよそうだリーダーの名前を聞いていなかったな僕はピーターパンこの焼きもち焼きはティンカーベル君はアクアです君がアクアかさあまずは人魚の入り江を目指すんだわかりました ครับลุยฮะลุยกันต่อนะครับ กับพาร์ที่ 9 กันกดแผนที่กันนะ รู้สึกว่าถ้าผ่านโลกนี้ก็ เอ้ยไม่ผ่านดิเดี๋ยวมันจะได้โดดสองชั้นในแถวนี้แหละฮะน่าจะโลกนี้แหละมาลุยอันนั้นหรอกผมยังเน่าอยู่นะเหมือนเดิม ต้องทำใจไปก่อนนะ ยังไม่ได้ไปซ่อมนะ ตีไปค่อยๆตียัดไปแต่แต่ทำไมมันรู้สึกอึดเหลือเกิน หวดไป โคตรเบาเลยอะมันไม่แพ้ไฟเหรอสัตว์ป่าไม่แพ้ไฟแปลกประหลาดหรือแพ้น้ำแข็งวะยิงอุ้ยตีอย่างนี้แรงเลยนะเบ็ดเชนโคตรแรงเลยฮะ ไปยังต้องมีโดดสองชั้นนะนี่เข้าได้ไหม เอาเข้าได้ มีอะไรให้เก็บไหม มีดิ นั่นแหละ เรียบร้อยครับอล้วหลอกนี่ของผมนี่ มันเอียงขวา เอียงขวาไม่ได้ มันเลยเดินแบบ ติดติดขัดขัดลอยบ่อนไม่ลอยเว้ย ไม่น่าแพ้ไปเยี่ยงเไปเยี่ยงครับฟาดไปก่อน ติดพิษหรือเปล่าเบ็ดเชนมันก็ต้องติดเบ็ดเชนอยู่ดีนะ ไป ไปเยี่ยงโอ้กดผิด ฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้จะเปลี่ยนเป็นอันนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวมือไปโดนเฉย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืมเกือบตายนะสองรอบเลย ไปดีกว่าเสียเวลาจะพาซวยเอา ปิดทางนั่นไงผมว่าแล้ว เอาใหม่ครับทางนี้ทางนี้ หรือว่ามันต้องเป็นรูปอะไรเอ่ย 見つけたぞピーターパン今日こそは決着をつけてやるフック船長今日は忙しいんだまた今度相手をしてやるよお前の都合なんか知るか俺様のお宝を返せ誰ですかフックっていうケチな海賊さ相手にしなくていいこの言わせておけばすみー 船長からの合図だ撃て立ち止まってると狙われる走ってปัญหาเยอะอีกแล้วระเบิดไปแล้วเตี้ยมันกันครับลอยไปกันเปี้ยง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอะเกิน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายอ่ะหิวทันลอยขึ้นไปก่อนครับตีไม่โดน ยิงไฟจะจะแรงไหมเนี่ย ไฟเจอไฟ ได้หรือเปล่าไม่รู้ตีไปก่อน ยิงน้ำยิงน้ำน้ำแข็งไปก่อนลอยขึ้นไปอีกทีเปลี่ยนฟอร์มมาแล้วจะตายครับไม่ใช่ฟอร์ม ตีตียับไป

ปลาติดพิษหรือเปล่าไม่ ติดติดติดดูไม่เอาไม่ตก ไม่อยากตกน้ำไม่อยากตกน้ำขึ้นยาวๆนี่แหละฝั่งนี้แหละฟาดฟาดเรียบร้อย ผมไม่อยากตกน้ำเลยฮะเสียเวลาไปทางนี้ฮะยิงไปก่อนนะรอไปก่อนหนึ่งที ฟาดหนึ่งทีสองทีสามทีด้งไฟฟาดเตี้ยงมอ้มหอะไรทักหนาลอยไปหนึ่งทีระเบิดก็มารัวๆ เลยนะเบสเชนไปก่อนเลยจังหวะนี้ ผมว่าผมผมผมว่าผมก็ลืมไปใช้มิกกี้นะ น่าจะพีเยอะ โบ๊ะบะโมอีกทีอืมอืมนี่เป็นกันเบ็ดเชนตายไปเนี่ย อืมเหลือจะเหลือ มิกกี้ครับเอามาเก็บเวลต้องเป็นขั้นสองนะ อ้าว อ๋อนึกว่าศัตรูไม่มาปกติก็ตีบ่อยๆแล้วถ้ามิกกี้นี่หนักเลยปาดปาดจน ทำไมมันไม่ดรอปของมานะดรอปไอ้รูปดาว ไม่โดนเนี่ยเวนกรรมโคตรสวยอืมปันก็ไม่โดน หมุนไปก่อนหนึ่งทีดรอปบ้างเถอะของอะมีตัวอะไรมาลุดเพียบเลยด้านหลัง นั่นไง ระเบิดกับดักว่าปล่อยไปแล้วผมเก็บของก่อนเดี๋ยวยาวเพื่อหลุดเข้าวาร์ปไป แต่สวยเอาฟาดเป็นหนึ่งทีฮะ โบวะหมุนไปก่อนทีเฮ้ยดรอปปะเนี่ย เมื่อกี้แวบๆไม่ใช่ ติดพิษเฉย เราเนี่ยติดพิษเฉยเลยกับดักไปก่อนหูแรง ใช้ได้อยู่ เฮ้ยนี่ไงใช่ปะ ไม่ใช่ ยังไม่ดรอปโคตรเซ็งเลย กดพลาดอีกทังนั้นเรียบร้อยเลเวลขึ้นเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้ดรอปแต่ว่าผมไม่ได้ไปหยิบเวรกรรมจริง แล้วไม่มีหายด้วยนะ มาหมดพอดีどうしたの印の場所はこの上なんだ大丈夫さこんなの妖精の粉でひとっ飛びだ でもあんな高いところまで飛んだことないしもし落ちたらいつからそんな臆病者になったんだこの子たちには難しいのではアクアは黙っててくれ宝を見つけたいのなら勇気を出すんだううんティンク頼む早く行くんだ ティンクに続けโอเคครับเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมอาคอเขา บินอย่างนั้น ไม่ได้ เอา ตีต่อเนี่ยก็ได้ ยิงไฟยัดไปหนึ่งที ติดพิษไฟหนึ่งดอกยิงไฟยัดอีกหนึ่งที น้ำแข็งด้วยร้อนร้อนหนาวหนาว ไปยังเบ็ดเทสแรงจุงเบยโคตรแรง แรงเกินไปครับผมว่าบางที เดี๋ยวนะ เก็บของกันอันนี้น่าจะเป็นมิมิก แน่นอน มีมิกเหรอลอยเป็นดอกเรียบร้อย นะ หยิบของกัน เคน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนแล้วกันมันต้องขึ้นยังไงวะกดโดดเนี่ยโอเค โอเคเด้งเด้งไปเรื่อยๆเนี่ยขึ้นมาข้างบนได้ไอตัวเนี้ยเกียดมา มาเราไม่ตกลงไปข้างล่างนี่อ้าวชิบหายแล้ว โอ้ห้ามตีตกไปนะผมว่างั้นก็เด้งไปเรื่อยๆนะ รีบไปดีกว่าเสียเวลา ช่างมัน ปล่อยมันอยู่ตรงนั้นแหละ คนเดียวไป มีของไหมตรงนี้ อันนี้โดดขึ้นมาได้ครับ แต่ฝั่งนู้นน่าจะมีของ อ๋อ น่าจะโดดขึ้นมาของเลยตรงนี้ เนี่ย โอเค ผมไม่ขอตีแล้วนะ มันเสียเวลา เดี๋ยวขอผมไปเก็บแล้วกันนะถ้าถ้าทางไหนไปได้ไปผมจะไปไปเลยอุ้ยเก็บตก เอ้า เวรกรรมตกเลย ไหนๆก็ตกมาเก็บก็ได้ครับ ของมีไหมเอานี้ ไปก่อน ยิงไฟไปก่อนหนึ่งดอก เอาตกไปเลย เดี๋ยวเดี๋ยว แล้วทำไมมันต้องโดดตามไปด้วยวะโอเค เอาใหม่ครับ หลายรอบแล้วตอนนี้เสียเวลาเหลือเกิน ไปแล้วผมไม่ตีละปล่อยไถ้าโดดนี้มันจะพุ่งไม่ได้นะ มันจะแดดไม่ได้ โดดไอเนี้ยไอเฮ้ย เกือบตกใช่ไหม โดดไป เอ้าตกไปเฉยเอาอีกแล้วเราต้องไปทางนี้เหรอเนี่ยวะไม่มีแล้วใช่ไหมต้องกลงไปใช่ไหมโอเคทางเดิม เจอตัวเดิมยิงน้ำแข็งไปลอยไปก่อนครับยิงไฟลอยยิงไม่โดนอืมโอเค เรียบร้อย เราจะไม่ตกอีกรอบนะเสียเวลาอู้ได้สายฟ้าด้วย ทางนี้ ไปต่อได้ไหมไม่ได้ครับ ต้องขึ้นนี้ขึ้นนี้ครับ ไปไปไปโอ้ไปก่อนไปน้ำแข็งลอยไม่ได้ฟาดฟาดเลยแล้วกันปุ้งดึงไฟไปทีดึงเรียบร้อยยังจะเปลี่ยนสไตล์ใช่ไหมเด้งไปก่อนนะทางไหนวะ อ๋อเนี่ยเด้ง เด้งยาวยาวยาวโอเค ไม่มีของนะ ขึ้นมาอีกฝั่งที่เทล่ามานี่หว่าลอยไปก่อนครับ โดดฟัน ฟันโบบะเปี้ยงยิงไฟไปก่อนหนึ่งทีพลาดพิษไป หนึ่งดอกไม่ตายอเนี่ยอันนี้ยิงไฟยับไปเลย มันชอบบินเนี่ยลำคาญเรียบร้อยโคตรแรงยิงน้ำแข็งก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวขอยิ้วก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ผมโคตรเกลียดเลยเอาวันก่อน มันมันก่อกวนเหลือเกิน เรียบร้อย โบโบโบโบโบโดนว่าด้านหลัง ไม่โดนลอยไปก่อนเลยน่าลำคาเลยกันฟาดฟาดฟาดไม่ตายด้วยโป๊ป้าไปของเพียบตั้งวันนี้ฟาดไปทีทีโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอยิวก็แล้ว ขอยิวขอยิวอย่างน้อยสักดอกหนึ่งโอเคโอ้ยิงยิงไฟยัดไปก่อน โอเค ล่วงลงมาปาดปาดยิงเปี้ยงมาแข็งไปเดี๋ยวจนไปไหน ไปไหนฟาดฟาดดีที่ดาบยาวลอยไม่ได้ไอตัวนี้ลอยไม่ได้แรงเหลือเกิน เดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนเดี๋ยวมันยิงคงจักมา โมไป ตายหมดนะนะ โอเคสกิวเต็มบานเลยนะ ขอไปทำงานแป๊บนึง một hèm mà lạ hát một lạ đặt ở vị trí lạ đông sai vị trí rồi ok hát mở lạ này ok bay top ここは元の場所わざわざ島を一周することなかったのか 困難を乗り越えることに価値があるんだ簡単にお宝が見つかっても楽しくないだろ少し誤解をしていましたあなたは彼らを見守り導いているのですね <laughs> そんなんじゃないよ遅かったなピーターパンお宝は返してもらったぞフックスミ宝箱を確認しろ はい船長うわどうしたアスミ船長お宝がお宝が何なんだはっきり言えうわなんだこのガラクタは失礼なやつだなそれは僕たちの宝物だぞ入っていたお宝はどこへやった全部なくしちゃったなんだと 何度というは許さん覚悟しろんなんだこの音はで出たち近寄るなあ船長 これはそれはベンが置いていったんだ思い出の宝物らしいあいつこれからたくさん思い出を作るんだってだから約束したんだ今度はもっとたくさんの思い出の宝物を持ってまた会おうってベンここにも来てたのねこの気配どうしたの 何でもないわあなたたちはここにいてโอเคครับผม ได้โดดสองชั้นแล้วฮะ ใส่ก่อนเลย เดินตั้งนาน คือเดินตั้งนาน วนกลับมาทางเดิม คืออะไรไม่รู้ ทางนี้ป่ะ น่าจะกลับไปทางเดิมเมื่อกี้ 宝探しごっこは楽しかったかいつの間にもうあいつにはこんなおもちゃ必要ないんだよ だから予備もいらなくなった貴様คือวันในทัศน์เยอะเบื่อจังเพราะว่าผมเบื่อตรงที่ว่ามัน ชูล็อกไม่ค่อยติดอะ เพราะว่ามันชอบมุดดินลงไป ต่อให้เรากดได้เยอะมันก็ไม่ค่อยโดน เนี่ยมันแทบจะไม่ค่อยโดนเลย เดี๋ยวเดผมเลือกสกิลนะยิงน้ำแข็งไปก่อน โอ้โหโดนอีก ขอยิงว่นแล้ว โอ้เพิ่งยิวลอยไปก่อนเลยไม่หลบได้พระวาฟัน อืมชิมหาแล้วขอเปลี่ยน เอาเลือดก่อนเอาเลือดก่อนไม่ใช่อะไร อะไรก็ได้ครับตัวนี้ ไฟ ดับไฟยิงน้ำแข็งไม่โดนดิยิงไฟสามดอก เป็นตะคอคนเดียวมั้งที่ใช้ท่าอย่างนี้ได้ลอยไหมไม่ลอยอีกอโอ้โห แม่งจะใช้ชุดล็อกก็เสียว ไป นั่นแหละ สวยครับเรา ใช้ชุดล็อกเพื่อนหนี ให้ท่าฮิวเราคูดาวไปก่อน คูดาว คูดาวอาจารย์ดาวมา เดี๋ยวละหาจังหวะดีๆ โอเค ไอ้ท่าทิโร่ลอยไปดิไม่โดน หลบได้อีเลวว้าฟัน เดี๋ยวละเดี๋ยวะผมกินกกัน น้ำแข็งไปดอกหนึ่งยิง อืมจะยิงไฟทิบหายแล้วตอนนี้ โอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดวโอ้แม่งมุดดินขอฮิวันเราผมโดนเราจงไม่เอา ไม่เอาฮิวโอเค สวยงามลอยไปโอ้แม่งหลบได้ ชิบหายแล้ว ลองแล้วโอเค ทัน ไปก่อนครับ ถ้าโดนเต็มๆนี่มันน่าจะตายเนี่ยแต่มันไม่เต็มอ่ะดิ โอ้โหแม่งโอ้โหแม่งกระปิดกระปอยเหลือเกินขอฮิวก่อนอย่าพึ่งอีโดนอย่าอย่าอย่าฮิวก่อนฮิวก่อน ยังยังยังจังหวะนี้ยังยังยังฮิวไปก่อนหนึ่งดอก โอเคโดดว้าฟันว้าฟันก่อนเกือบตาย มาโดน น้ำแข็งเหมือนกันหลบได้ ขอลบก่อนนะเดี๋ยวผมยิงไฟสามลูก โอ้อยากมีแถบมากเลยตอนนี้ ยิงยิงยิงยิงยิงยับไปก่อนโอ้ โคตรเบาเลย โดนบ้างไม่โดนกับสวยเปี้ยงก่อนนะ โอ้โห เปลี่ยน ฟอร์มมาจังหวะนี้ยังไงต่อฮะ ขอฮิวก่อน ฮิวก่อนนะครับ จังหวะนี้ยังไงโคตรโคตรหลุด จะรู้จริงๆเราก็กาดได้นะเรียบร้อยโปยิงไปยับไปก่อนเนื้อมันวาร์ปยิงลอยบ้างโม่หลบได้อีกโอ้โห ชีวิตมันจะลำบากเลยขนาดนั้นโอ้โหเดีายวผู้ยิงไปก่อนกับตัวโอ้โหเรียบร้อยพอดีดีนะเลือดมันน้อยเมื่อกี้โดนชุดเดียวตายพอดี ベンテラもう大丈夫よ今はまだわからないよまた子供扱いか アクは何笑ってるんだよだってあなたたちまるで兄弟みたい大丈夫か何があったんだ 大丈夫あベンの宝物が心配はいらない私たちの宝物心の絆は簡単には折れないベンもそれが分かっていたからこれを置いていったんだと思う心の絆か君たちが羨ましいなアクアベンとあとテラだったかな 今度はみんなで遊びにおいでよええโอเคแคปเรียบร้อยคีเบียดมาใหม่เลย ラベン私にこの後待ち受ける戦いは待って待っておいら空。置いてくぞ もう一回今度こそ負けないからんえん <laughs> わ <laughs> この子は純粋すぎるまるでテラこっちの子はベンそのものね <laughs> うんこの子たちのどちらかにならね君たちの名前を教えてくれる俺は空君は陸 の子はもうキーブレードのもしやテラうん空はリクのことが好き当たり前だよリクは親友なんだそうそしたらリクがもし道に迷うようなことがあったらもし暗闇の道へと迷い込むことがあったら今みたいに隣にいて助けてあげるのよ 空にしかできないことだから 選ばれし者は近づきすぎてはいけないあの子たちに私たちと同じ道を歩ませてはいけないテラ私たちはこの先どうなってしまうのโอเคครับได้มาอีกอันหนึ่ง ト様大丈夫すぐに連れて行ってあげる โอเคครับก็จบกับพาร์ทที่ 9 ของในเรื่องของเรานะครับยังไงก็ขอบคุณที่คนที่เข้ามาดูนะครับ แล้วก็ขอบคุณทีมงานที่ช่วยกันทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับสำหรับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะฮะไปแล้วนะครับบาย